แนะนำบทเรียนบทที่ 8 การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี การเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า และทำรายงาน สารสนเทศที่นำมาเรียบเรียงและนำเสนอ คือสารสนเทศที่ได้จากการคัดเลือก การประเมิน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์สารสนเทศมาแล้ว การนำเสนอสารสนเทศมีหลายรูปแบบได้แก่ การนำเสนอสารสนเทศในรูปของบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการศึกษาค้นคว้า ส่วนใหญ่ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่มีผู้ศึกษาค้นคว้ามาก่อนจากหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง บทความวารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนั้น ผลงานจากรายงานนี้ยังสามารถนำไปเผยแพร่สารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การตีพิมพ์บทความวารสาร การนำเสนอโดยการบรรยาย การนำเสนอโปสเตอร์ และสื่อแผ่นพับเป็นต้น ซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การเรียบเรียงรายงานหรือบทความ ส่วนประกอบของรายงานหรือบทความ ขั้นตอนการเขียนรายงาน รูปแบบการเขียนรายงาน เทคนิคการพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Word ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และในบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ